ุ้นลอยไม่ได้เล่นดูแล้วโอเคในช่วงนี้หนูนะี่เล่นทุ้นลอยยาวๆเลยเนาะค่ะ สวยไปค่ะ ค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บไปคิดไม่เนาะค่ะมาค่อยๆเล่นไปลงมาค่ะโอ้โหเสียดายอยู่นะเปยวไว้สองกันไปค่อยๆเก็บไว้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะเกมเสือนี่ไว้สำคัญเนาะสวยโอ้โหมาแล้วค่ะสมมา เสือเต้นค่ะ ได้สมเออ ขาดอีก 3 อัน ขาดอีก 3 อัน สวยอีกอันเดียว ขออีกอันเดียวนั่นละโอเคมาคูณ10มาแล้วค่ะ 18คูณ10 เป็นร้อยแปดสิบแล้วค่ะ มา โอเคร้อยแปดสิบบาทปิกวินแตกรับเสืออ้วนสองร้อยโอเคสองร้อยรับไม่ได้สิบบาทแล้วค่ะ มา แล้วก็ออโต้สิบข้าง โอเค สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะ เดี๋ยวนุนักอะขอฝากไว้น้ำแน่กับเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP แล้วค่ะหรือเดี๋ยวนักปักหมุดลิงมาให้ใต้คลิปก็สามารถกดเข้าไปได้เลย โอเค สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดติดตามกะขอฝากไว้คือเก้าแล้วค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนกน้ำแน่แล้วค่ะ อ้าวมาอีกแล้วสวยได้สมคือเก้าค่ะ มา ได้สมคือเก่าโอเคหาอันแล้ว หาอันสวยอีกอันเดียว อีกอันเดียวโอเคมา สวยงามค่ะ โอเค 30คูณ10 เป็น 300 เอ้ยได้อยู่นะ ค่อย ๆเล่นค่อย ๆ เก็บไปเนาะค่ะ ถึงสมมันสิว่าได้หลาย แต่โอกาสเขามันหลายที่สุดเนาะค่ะเออก็ต้องยอมรับมันน้ำตรงนี้มา ต่อไปเป็น20บาทเลย เคสิบไม่เออโอเคไม่ค่อยเขาเป็นเลยวะอ้ามา อุ้ยได้ยกว่ะสองร้อยเลยเหรอ เอาเรื่อง ไปสิบไม่ที่เก้าวายมา โอ้โหก้อนท้องเขา่าก้อนท้องเข่าแล้วค่ะสีี่่รอยยสิบบาทโคตรเอา หสภาพเออมา โอ้ยเก็บได้แต่หน่อยๆเนาะค่ะส่วนมากหนูนะคิดว่าเกมเสืองเี่ยมันได้น้ำพวกคูณสิบเนาะหากว่าแบบว่าแมงคูณสิบเี่ยมันได้บ่ค่อยหลายอะยกเว้นเขาซีได้โอ้โหเรียกว่าต้องไว้ชนไว้ยกเว้นว่าเขาซีได้แบบพวกก้อนท้องดุๆเนาะอ่าสมมากแล้วโอ้โหสมมาโคตรดุเอี่ยงวะเนี่ยเออ สวยนั่นละ โอ้โห นี่ละเขาเก็บไว้หลายแล้วค่ะหกสิบแม่นบอแม่นหกสิบบว่างั้นหกสิบละหกสิบคูณสิบเป็นหกร้อยแล้วค่ะ โอเคหกร้อยบาท เอาเรื่อง ไปพันสองค่ะขออนุญาตปรับไม่อ่าเป็น4ีบบาทเนาะโอเคสุดไม้ให้เก้าค่ะ เออ ไว้มา ยังไงอีกยังไงอีกยังไงอีกโอ้โหเชี่ยได้เรื่องมาเท่าไหร่วะพันหกโอเคพันหกแปดสิบอู้เสียดายขาดแค่อันเดียวนึง โอ้สภาพหกสิบบาทค่ะสิบไม่ โอเคจังไร งไงจังไรเออ เดี๋ยวไว้อยู่โอ้โห นายกมาสามร้อยค่ะภาพไปสิบไม่ เออตะโพก โอ้โหว่าเขาอ้าเริ่มหมุนโดนสภาพหามันเริ่มลงนวงม้านี่ก็คือค้นเริ่มเล่นช่วงนั้นหลายแล้วค่ะ ตัวหนูร้าเริ่มเล่นไปแล้วอะ่ะ โอ้โห ักสมมติว่าเริ่มเล่นหมุนแรกๆเรา มันนองแฉะหนูนะซิบเล่นต่อแล้วค่ะ แต่ก็ทำใจเขาเล่นมาเครื่องค้างแล้ว มันมาฮอตพันเจ็ดแล้ว มันต้องไปต่อได้ สวยโอ้โหไปแล้ว เออตะโพกได้หลาย ได้หลายก็สมมา เออสามมาแล้วสามอันแล้ว เออขาดอีกสามอันจังไหนโอเคอีกอันเดียว ออีกอันเดียวนั่นละสวยงาม โอเคโอ้โหจะโปกเข่า300คูณสิบเป็น3,000 บาทค่ะเอ้ย มันได้น้ำจังสี่ล่ะ เกมเสือ โอเค โอ้โห โคตรเอาค่ะไหลไปไหลไปซุปเปอร์เมกะวิ่งเขาโอ้โหบางทีโผมันอยากขีิกคุ้ัน่ะโอ้โหสามพันบาท มา โอเคเป็นสี่พันขออนุญาตปรับไม่เป็น 200 ไป ปรับไม่สู่เลย เบิร์ดกับเบิร์ดเนาะค่ะ มานี่ ไปทางไหน เออสมมา้างเทีเขาก็ต้องกัดแขวสู่ เออพันหนึ่งเลยว่ะมากัะมาบ่มากอะทำใจสิไม่ค่ะ มาดิ เออมา เออได้มา ได้ได้ยูเนาะค่ะ กับเอ่อได้ยกก็คือคูณหาของจำนวนจำนวนไม่ที่เขาใส่ ถือว่าโอเคอยู่นะ โอ้สภาพไป อีกทิบไม่ค่ะ ยกกับก้อนท้องนี่ถือว่าได้หลายเนาะว่าต้องเข่าพวกแบบเสือเต้นพวกอย่างที่กะรู้ สึกว่าได้หลายแล้วอะมันคุ้มอยู่แล้วค่ะ หาว่าได้สองอันนี้ ก็ต้องเอาเสือเต้นมาซอยเนาะ สวย เอ้ย สวยงามโอ้โหได้สมภาพอยากได้ฟ้องเพราะสั่นกับตะโพกอะ โอกาสเขามันก็มีอยู่อ่านั่นละ มาแล้วค่ะ 600 บาทคูณ10 6,000 บาทเนาะค่ะ โอเค 6,000 บาท กับเสืออ้วน สวยงาม 9,000 แล้ว9,000สามไป ขออนุญาตปรับไม่สูงเป็น 400 บาทไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ โอเค างคนอ่อมากแบบมาคอมเมนต์ว่า เล่นได้ย่างเดียวเลยบอกบอกแมนว่าเล่นได้ย่างเดียวเนาะค่ะกะอยากให้เข้าใจน้ำว่า เขาเล่นหลายเวลาเล่นหลายช่วงเนาะค่ะ เราเอามาให้เบิ้งเนี่ยคิดซะว่าเป็นไฮไลท์ก็แล้วกัน เพราะว่าม่ได้เล่นได้ทุกข้างดอกเออก็ค่อยๆหา เวลาค่อยๆเล่นไปเนาะมอไม้อีกโอ้สภาพอย่างวะเนี่ยสิเบิร์นเราได้เนี่ สิบไม่สุดท้ายค่ะ เหลือสี่พันโอ้โหอ่ะ อ่ะ โอ้โห ได้สมนึกว่าตังซีได้แบบพวกตะโพก พวกซองอย่างกับซี่โอ้ แต่กะยังดีที่มันมาให้ เพราะว่าหนูน่าเกียบเบิร์ดละเกียบเบิร์ดแล้ว เหลือสี่พันสุดท้าย น้องเมื่อกี้อ่านั่นละ สวยงาม โอ้โห พันสองคูณสิบเป็นหมื่นสองแล้วค่ะ เฮ้ย เอาเรื่องว่ะหมื่นสองเนาะโอเคบิ๊กวินแตกหนึ่งหมื่นสองพันบาท มื่นหาไป เล่นต่อค่ะ สิบไม่เออสมมาไหวมา เออ ได้ยกอีก โอเคสะโพกค่ะไหวมาสมมาเอี่ยววนเนี้ยโอ้โห เออ ได้ไอ้นี่อยู่ได้ก้อนท้องอยู่โอ้โหว่าสิได้ให้แปดพันบาทแล้วค่ะเป็นเท่าไหร่ละ องคูสองมาดิอีกสิบไม่สุดท้ายท้ายสุด เฮ้ย โอ้โหชี้อ่ะมาว่ะ เฮ้ย บอกว่าสิบไม่สุดท้ายมึงก็มาให้เลยเหรอ ได้อยู่นะ ตะโพกเขาเนาะค่ะ โอ้โหโคตรเอามาว่ะสองมือเนาะค่ะ มา เบิร์ดอันนี้หนูนะเซาเนาะค่ะ โอ้โห สาแตกนอกไข่สวย โอ้โหเสียดายมาสมค่ะไม่ไหวอีก มาอีกดิ เออเต้นทรงไทยดิ